เขาเรียกว่าช้างสะบัดหญ้า แล้วนี่เขาเรียกอะไรสองสามสี่นี่เลยสงสัยนักใช่ไหมมานี่เลยมานี่มาถูกต้องแล้ว เพราะฉะนั้น หลักของมวยก็อสิเฮ้ยนี่เข้านี่เลย ต่อจากนั้นก็เป็นงวงทำไมไม่รู้จักเรียนนักเสือกูอยากรู้นะมึงอย่าพาทางเข้ามาในตลาดมึงดูด้วยว่าของกูเสียหาย เลยเาเจะโอ้วนมึงทำเล่นมุกแบบนี้นะกูจะไปบอกหลวงพ่อได้มึงทานทดลองเนี่ย มันต้องมีบมทติฐาน ลองผิด ลองถูกติง ตีกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยจกหิวแล้วงอเสมอ ว่าช้างที่ท่านเห็นเนี่ยต้องไปสนามชอบเลยเป็นไง ครับท่านสุชาติไม่ท่านดูดีกว่าเดี๋ยวดิคนโง่ มักคิดว่าเงินใหญ่ เฮ้ย นี่เฮ้ย ท่านสุชาติสนใจอะอย่างเงี้ย เองยังดูแลตัวเองไม่ได้เลย อุดมการณ์อ่ะมีไว้สร้างเมืองเรากำลังคุยแบบธุรกิจนะ กูไม่ได้มาข่มขู่หรือใช้กำลังมีอะไรไม่มีอะไร เออเองมาก็ดีแล้วเนี่ย ฝากดูแลไอ้ขอนมันด้วยนะพี่หน่อยน 40 ปี น้ำหนักตัวประมาณเกือบตั้งแต่ลูกตายาวจนถึงตาที่สำคัญแล้วนะคะงามผู้ตัวถูเซนติเมตรเข้าที่บริเวณปากด้านขวาหนึ่งรู เนี่ยคาดว่าเสียชีวิตหนังสือพิมพ์ก็เจ้าหน้าที่นะคะได้จัดเตรียมด้วยน้ำว้าดอกไม้ทุกเทียนเพื่อบอกกล่าวแก่ครับ พวกมัน พูดเลยนะครับ แกส่งช้างนั่นไปแล้วใช่ไหมต้องถามว่าพวกมันจะเอาไปทำอะไรมากกว่า แต่แกอย่ารู้เลย งานแค่นี้ เออท่านครับท่านครับไหนฉันสาม hard. กล้องในห้องจ่ายเห็นนี่ไหม เห็นสิตาผมไม่ได้บอกนะ หมายความว่ามันโดนต่อยจนตายเลยเหรอจ้าน้าที่จ่ารอดมาได้ เนี่ย แต่ทางเราต้องขอขอบคุณจ่ามาร์คนี่ประชดเหรอผมเห็นดีแล้ว Come on. D1, I'm gonna fight number two. Two old Kong back and see who That's fucking And kick off the one! Oh! B R A, my dear are one beautiful. Round one. Done. จำมาได้ไงนี่ช้ามึงขายอีกแล้วไปที่บ้าน เพื่อจะซื้อขอน แต่ก็เพราะกูรู้จักมึงไง กูรู้จักความบ้าไอ้คำ มึงยังไปไหนไม่ได้ตัวหนึ่ง แต่สำหรับผมขอนเอามือออกมึงอยากให้เป็นอย่างนี้ แล้วกูมีเรื่องจะเล่าให้มึงฟังมึงก่อการร้าย กูถึงมาอยู่ที่นี่ไง แล้วก็มาเจอมึงใจเราความจริง ความจริงอะไรจ๊ะ ใจเย็นจีหมวย ใจเย็น time getting it past. See? Hold it! Number two. Back here to me. phone cabin? Till then. been confirmed. Plane will land in about footage from five years ago. It's the thing. It's the news from five years ago also. So, could it mark? Yeah, we are. เฮียนี่ก็วุ่นวายให้หาย นั่นแหละ แทงคอแม่งเลยสัตว์ มาฆ่าลุงฉันทำไมใจเย็นอีหมวยงใจเย็นเนี่ยก็บอกแล้วเดี๋ยวเขาออกมาแล้วนั่นใครอ่ะ จะเข้าไปด้วยยก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะ ตาย เพราะถูกให้เหยื่อเนี่ยจุกก็จะงอตัวลง แต่ก่อนที่จะงอลงนั้นจะก้มหัวโดยอัตโนมัติ เพื่อมาเจอกับแรงกระแทกครั้งสุดท้ายง่าย ๆเลย คนที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยไปนอนแล้วนะ Excuse me, we're Interpol. We need your cooperation. Thank you. ดูแลคอนให้ดีๆนะลูกอย่า จะดูแลน้องให้เท่าชีวิตของผม So nice to finally meet you. ในที่สุดก็ได้เจอกัน I'm superb. ยอดเยี่ยม But I must admit, I've been pretty disappointed. Sugar cane. ใช้ชีวิตอย่างกับเด็กบ้านนอกกินน้ำอ้อย Job here. อ่าจะตัด My สิน organization. มาหางานให้ทำกับ and all the coconut you can eat มะพร้าวอื้อเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่หมด Figured you need some persuasion ฉันจะต้องโน้มน้าววิธีอื่น I'll count to three จะนับถึงสาม eight too slow don't worry don't worry ไม่เป็นไร I'll give you... God! I Thảm are you talking about? There's a price to pay. How are you of money in his bank account. It's like you were saying, boss, an organizing company that works for the government. At the same time... really? The evidence. But then we lost the communication. Let's try to catch this guy first and then we can find out who actually hired him. Copy that. Okay, Ben, step on it. แล้วนะจ๊ะมันสายไปแล้วจ๊ะผมไม่มีทางเลือก งไม่รอดแน่ ตำรวจจะตามมาเก็บมึงที่นี่้างกูอยู่ไหน ฮะมึงรู้อะไรมึงบอกกูมาให้หมดโอเค directly to Sydney I want you out of here let the Thai police do their job จะช่วยผมไหม มันเกิดอะไรขึ้นกับเองวะ มึงกับกูเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องในแบบว่าชาติก่อนเนี่ยทำไมอ่ะเอาเสื้อเช็ดเลือดซะ ูสังหรณ์ใจอยู่แล้วงานกูมันจบไปแล้วจบพร้อม เริ่มจากไอ้คนที่มึงอัดมันน่ะมันพูดอะไรมั่งจะมาเยือนประเทศไทยนะคะ หลังจากที่ได้มีการเจรจาไก่เกีีรยนนด้วยดีค่ะกาตาราตะวันออกประสานงานกับทางการไทยจัดมึงยังโดนตำรวจตามล่าอยู่ Mr. Vice President, it's an honor, sir. I lost a Black Hawk to you. This time, plan... is it really necessary for me to be here? You're sure we're not gonna... Is it, Elsie? Mr. Vice President, you got the good service. And very good selling point. I want the whole country. Assembly. good eyes, recognize Basically, fierce as a lion, and ever to exist. you know I don't like surprises. แสบกับไอ้เรื่องช้างนึงแค่นี้ผบ้สเขามีตูดบอด baby number one. But you have no fucking idea who you're dealing with, boy. Gotcha! ask Katana to place flowers on the elephant. I know. Get out of here! What? not gonna let you die. Dana, I love you.เอาดิจ้ะถอยดิถามมึงจับงาช้างไว้เดี๋ยวกูจัดการเอง ีบผคงไม่ยอมกล่ำกลืนปืนไขมันมือึงจะได้เป็นแบบนี้อีกครันวะไอ้ขาวอะไรที่ไม่อันนี้นะไปเลยครับ ูไม่อยากให้เป็นแบบนี้ไอ้ขามจริงจริงจะทิ้งไปได้ไงมาหลุดแล้วนี่มันหนังตลกมือแข่งข้า ต่อตาฟันต่อฟัน มาลองดีก็เชิญเข้ามา แต่มันรักจริงจริง ามจะสอนวิชามวย นี่แหละเขาเรียกว่าช้างสะบัดหญ้า แล้วนี่เขาเรียกอะไรสองสามสี่สีขามนี่เลยสงสัยนักใช่ไหมมานี่เลยมานี่มาถูกต้องแล้ว เพราะฉะนั้น หลักของมวยข้อสิเฮ้ยนี่เข้านี่เลย ต่อจากนั้นก็เป็นงวงทำไมไม่รู้จักเรียนนักเสือกูอยากรู้นะมึงอย่าพาทางเข้ามาในตลาดมึงดูนะว่าของกูเสียหาย เลยเข้ามาเยจะโอวัดมึงทำเล่นมุกแบบนี้นะ กูจะไปบอกหลวงพ่อได้มึงการทดลองเนี่ย มันต้องมีบมมติฐาน ลองผิดลองถูก ติงตีอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโจกหิวแล้วงอเสมอ เป็นไงครับท่านสุชาติไม่ท่านดูดีกว่าเดี๋ยวดิ คนโง่ มักคิดว่าเงินใหญ่ เฮ้ยนี่ ท่านสุชาติสนใจอะอย่างเงี้ย เองยังดูแลตัวเองไม่ได้เลย อุดมการณ์อ่ะมีไว้สร้างเมืองเฮเรากำลังคุยแบบธุรกิจนะ กูไม่ได้มาข่มขู่หรือใช้กำลัง มีอะไรไม่มีอะไร เออเองมาก็ดีแล้วเนี่ย ฝากดูแลขอนมันด้วยนะพี่หน่อยงปาูอายุประมาณ 40 ปี น้ำหนักตัวประมาณเกือบ ตั้งแต่ลูกตายาวจนถึงตาที่สำคัญแล้วนะคะ งามผู้ตัว10เซนติเมตรเข้าที่บริเวณปากด้านขวาหนึ่งรู เนี่ยคาดว่าเสียชีวิตหนังสือพิมพ์กเจ้าหน้าที่นะคะได้จัดเตรียมกล้วยน้ำว้า ดอกไม้ทูบเทียนเพื่อบอกกล่าวแก่โอ้ ครับพวกมัน มีใครอยู่ตรงนั้นไหมพูดเลยนะครับ แกส่งช้างนั่นไปแล้วใช่ไหมต้องถามว่าพวกมันจะเอาไปทำอะไรมากกว่าแต่แกอย่ารู้ เออท่านครับท่านครับไหนฉันสาง hot. กล้องในห้องจ่ายเห็นนี่ไหม เห็นสิตาผมไม่ได้บอกนะ หมายความว่ามันโดนต่อยจนตายเลยเหรอจ้านาที่จ่ารอดมาได้เนี่ย แต่ทางเราต้องขอขอบคุณจ่ามาร์คนี่ประชดเหรอ ผมเห็นดีแล้ว Come on. D1, I'm gonna fight number two. Two old back and see holder. That's fucking. And one. Oh! B R A. My dear beautiful. Round one. cha ngày นี่ช้ามึงหายอีกแล้ว ไปที่บ้านเพื่อจะซื้อขอน แต่ก็เพราะกูรู้จักมึงไง กูรู้จักความบ้า ไอ้คำมึงยังไปไหนไม่ได้ ตัวหนึ่ง แต่สำหรับผมขอน เอามึงออกมึงอยากให้เป็นอย่างนี้แล้วกูมีเรื่องจะเล่าให้มึงฟังกูก่อการร้าย กูถึงมาอยู่ที่นี่ไง แล้วก็มาเจอมึงใจ เราความจริงความจริงอะไรจ๊ะ ใจเย็นที่หมวย ใจเย็น Number two. Back here, to me. song, Gavin? Hell is that? been confirmed. Plane will land in about footage from five years ago. It's the same. It's the news from five years ago also. who is well is the So, could it mark? Yeah, we are. ฮียนี่ก็วุ่นวายให้หายนั่นแหละ แทงคอแม่งในสัตว์ มาฆ่ามึงฉันทำไมใจเย็น อีหมวยงใจเย็นเนี่ยก็บอกแล้วเดี๋ยวเขาออกมาแล้วนั่นใครอ่ะจะเข้าไปด้วยยก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะ ตายเพราะถูกให้เหยื่อเนี่ยจุกก็จะงอตัวลง แต่ก่อนที่จะงอลงนั้นจะก้มหัวโดยอัตโนมัติ เพื่อมาเจอกับแรงกระแทกครั้งสุดท้ายง่ายๆเลย คนที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยไปนอนแล้วนะ Excuse me we're i n s u p p o t we need your cooperation Thank you ดูแลขอนให้ดีๆนะลูกอย่า าจะดูแลน้องให้เท่าชีวิตของผมสุนัยสตฟานีมิชในที่สุดก็ได้เจอกัน I'm a superb ยอดเยี่ยม But I must admit I've been pretty disappointed Sugar cane ใช้ชีวิตอย่างก็เด็กบ้านนอกกินน้ำอ้อย Job here อ่าจะตัดสิน My organization มาหางานให้ทำกับ and all the coconut you can eat มะพร้าวอื้อเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่หมด Figured you need some persuasion ฉันจะต้องโน้มน้าววิธีอื่น I count to three จะนับถึงสาม eight too slow don't worry don't worry ไม่เป็นไร I'll give you... Colin! Anh Khảm Oh! <laughs> you talking about? There's a price to pay. Malawi coin. Correct amount of money in his bank account. It's like you were saying, boss, an organizing company that works for the government. At the same time. Lulu? The evidence. But then we lost the communication. Let's try to catch this guy first and then we can find out who actually hired him. Copy that. Okay, Ben, step on it. แน่ตำรวจจะตามมาเก็บมึงที่นี่ข้างกูอยู่ไหน ฮะมึงรู้อะไรมึงบอกกูไหมโอเค directly to Sydney I want you out of here let the Thai police do their job ช่วยผมไหมมันเกิดอะไรขึ้นกับเองวะ มึงกับกูเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องไดนแบบว่าชาติก่อนเนี่ยทำไมอ่ะเสื้อเช็ดเลือดซะ กูสังหรณ์ใจอยู่แล้วงานกูมันจบไปแล้วจบพรอม เริ่มจากไอ้คนที่มึงอัดมันน่ะมันพูดอะไรมั่งจะมาเยือนประเทศไทยนะคะ หลังจากที่ได้มีการเจรจาไก่เกลี่ยนะด้วยดีค่ะ กัตตานาตะวันออกประสานงานกับทางการไทยแต่มึงยังโดนตำรวจตามล่าอยู่ Mr. Vice President, it's an honor, sir. I lost a Black Hawk to you. This time, plan. Listen, is it really necessary for me to be here? You're sure we're not gonna. Is it, LZ? Mr. Vice President, you got the good service. And very good selling point. I want the whole country. известный. Basically, fierce as a lion and ever to exist. like surprises. ตัวแสบกับไอ้เรื่องช้างนึงแค่นี้ผู้สเขามีตูดบอด number one. But you have no fucking idea who you're dealing with, boy. Watch and West Katana to place flowers on the elephant. I know. Trust me! Get out of here! not gonna let you die. Dana, I love you.เอาดิจ้ะถอยดิ ครับจับงาช้างไว้เดี๋ยวกูจัดการเอง คงไม่ยอมกล่ำกลืนฟืนให้มันมือไ่าเป็นแบบนี้อีกครับว้ไอ้ขาวพาไปซีไม่อันนี้ไปเลยครับเอาแค่นี้ครับ กูไม่อยากให้เป็นแบบนี้ไอ้ขามมาที่หลุดแล้วนี่มันหนังตลกมือแข่งข้าตาต่อตา ฟันต่อฟันมาลองดีก็เชิญเข้ามาแต่มันรักจริงๆ